หมุนไปเพลินๆแบบมันแตกคือมันไม่แตกหนักแตกอะไรขนาดนั้นแต่แบบแตกเรื่อยๆอ่ะเออเน้นแตกเรื่อยๆอะไรอย่างี้เรื่อยมาเรื่อยๆผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเนี่ยดูดูไอ้แคนดี้มาปุ๊บมันก็ระเบิดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูแม่งระเบิด โคตรแจ่มโคตรแหลมผมบอกเลยนี่ไงแล้วไปไงต่อแคนดี้กูแคนดี้กูว่าไงแม่งไม่แตกสลินแล้วจลวดมาต่อดูดีดูดีเห็นปะมันคอมโบโหดจริงเกมเนี่ยผมบอกเลยถ้าได้เข้าฟรีบอกเลยว่ารู้เรื่องนะผมนะ นี่ไง เต็มคราบไปดีเออ สวยงามรำแท้ผมดอกนี้ได้อยู่ได้อยู่ ถือว่ามาดีนะ ถือว่ามาดีกันเลยทีเดียว จัดไปผมจัดไปค่อยไปว่าวันนี้มาแบบชิวๆนะ วันนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะครับผม ไป หายาไปเบ็ดสิบกันเลยแล้วกัน เบ็ดเจ็ดแม่งช้าว่ะขอเบ็ดสิบแบบหนังจังนับจังนับหน่อย เออสวยงามเราไปยังไงต่อว่ายังไงระเบิดต่อ โอ้โหจะรวดหน่อยจะรวดมาหน่อยปะขอเข้าฟรีรอบหนึ่งก็คือจบเลย จริง ขอเข้าฟรีรอบเดียวพอ รู้สึกว่ามันรู้สึกเงียบๆเงาๆยังไงก็ไม่รู้นะเมื่อนะ รู้สึกมันเงียบเงายังไงก็ไม่รู้กูชงมาตั้งเยอะ โอ้โห เอาหน่อยเว้ยแคนดี้เว้ย แจกขนมแจกตรงแจกตังกันหน่อยดีวะเอ้ยเบื่อ อย่างเงียบแบบนี้ดีวะ ใจบอดีเลยใจบอดีเลยโอ้โหรู้สึกมีกินตุตุยังไงก็ไม่รู้แล้วนะจังหวะนี้นะ รู้สึกมีกินตุตุมาแต่ไกลไม่เป็นไรเมื่อลองไปเรื่อยๆกันก่อนนะผมเชื่อว่ามันต้องมาตอนในท้ายเว้เดี๋ยวในท้ายมันจะมาใช่ผมนี่หูสเก็ตเตอร์สองตัวสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วขอยตัวนึงมาใช่ปะสเก็ตเตอร์สามตัวหรอเกมนี้ใช่ดีผมว่าใช่นะถ้าจำไม่ผิดนี่ขาดตัวเดียวสเก็ตเตอร์ เสียดายผม แต่ทำไมมันเงียบมันเหงาจังวะเนี่ยเอ้ยเอาหน่อยเพื่อนเออนี่ตัวแพงนะ ดอกนี้นะ โอ้โหอะไรกันครับ นี่ไม่เงียบไม่เหงาจัดเพื่อนเกินไป เอาหน่อยเว้ย เอาหน่อยเว้ย เอ้ยนี่ไงนี่ไงมันมาจนได้สเก็ตเตอร์สามตัวมาจนได้นะมันโอ้โหแล้วจรวดจรวดมาอีกสองลำอย่างนี้ก็บอกเลยว่าแจ่มแมวแน่นอนนะครับ ผมจับไปดี เออโอ้โหสวยจัดบอกเลยโอ้สวยจัดสเก็ตเตอร์สี่ตัวด้วยไง แล้วประเด็นคือมันสเก็ตเตอร์เฮ้ยเกินไปสเก็ตเตอร์ห้าตัวเพื่อนช็ดเคโอ้โหตอนแรกกูจอาแค่สามตัวแม่งมาห้าตัวเฉยเลยสิบสี่จะเป็นจุกๆไปเด็กครับรออะไรอ่ะ ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาสมัครสล็อตนะครับนะสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสามารถสมัครผ่านบอเล็ตได้ด้วยนะพนะจัดไปจำแจมไหมผมต้องรีบตามมาแล้วมันโอ้โหแตกดีจริงอ่ะไอ่แคนดี้นะวันนี้แคนดี้แตกดีนะพนะจะลวดมาอีกแล้วดูดูมันไหลดีแล้วดูมันไหลเช็ดที่ผมบอกเลยว่าในในสปินเนี่ยแม่งโคตรแจ่มนะ เกมนี้บอกเลยแม่งไหลจับอะถ้าจะลวดมันเข้ารัวๆนะเมื่อนะ ดูเลยดูแคนดี้มันเข้าอย่างนี้ก็สวยงามเบิ่มๆไปเลยครับจัดไป ถ้าตัวคูณมาเยอะๆนะบอกเลยว่าจังหนักแน่นอนนะครับผม ค่อยๆไหลไปทีละนิดทีละหน่อย เดี๋ยวจะลวดมาต่อจังหวะนี้ ยาวๆ นะวมันนะยาวๆไปเลยครับผม 14สปินนะจุกๆ อ่ะ เออโคตรแจ่มเลย ตอนนี้ก็ปั่นไป 800กว่าบาทแล้ว เอาเรื่องจัดๆ ทุนมา450ตอนนี้ กำไรจะ กำไรจะ 400แล้วนะ ไปครับผมไปครับผม ชิดที่ทุนเอ้ยกำไร 400 แล้วกำไร400เป็นที่เรียบร้อยแล้วจังหวะนี้นะ ไปกันต่อไปกันต่ออย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหย่อนนะผม ขอนิดนึงมาเออจัดไปดีครับ ตอนนี้เราไปยังไงต่อเออยังไหลต่อได้อยู่นะยังไหลต่อได้อยู่จำแจมไปผมมาดีมาดีชจดเคไม่มาดีจริงผมมองเลยแคนดี้เนี่ย อาจจะแต่ไม่ได้หนักมากนะเกมนี้ไม่ได้แบบเน้นแต่งหนักตูมๆนะผมมันเน้นไหลๆนะแต่ดูจรวดมันเข้าต่ออย่างนี้ก็สวยงามรามแท้ไปดีจัดไปจัดไปไปแตกพันแล้วนะพันแตกนะจังหวะนี้พันแตกแล้วนะผมเออแล้วจรวดมาต่ออย่างนี้สวยงามอารามแท้ไปเลยครับผมมันแนมต้องงั้นดีวะมันต้องอย่างนั้นดีวะเสร็จคกมาสปินสุดท้ายว่ายังไงสปินสุดท้ายของเราว่ายังไงขอนิดนึงได้ไหม โอ้โหหมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อย้วเมื่อนะแตกไปทั้งหมดในสปินแตกไป721บาทนะวันนี้ดูเห็นปะมันแตกดีจริงๆวันนี้นะกำไรเน้นๆเลยนะครับผมโอเค วันนี้ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับนะ ถ้าใครอยากตามมาสมัครสล็อตสามารถตามผมมาในเมนที่ผมเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครสล็อตไม่ผ่านเอเย่นนะมนะว่าจะใหม่คลิปหน้าผมถ้าใครชอบนี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะว่าจะใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ